อนนิสงส์แห่งวิหารทาน หลวงปู่สวง สิริปุญโยวัดศรีฐานใน จังหวัดยะโสธรได้บอกเล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังว่า ตอนท่านอดอาหารทำความเพียรอยู่ถึง 28 วัน ท่านได้มรณภาพลงเป็นเวลาสามชั่วโมง ปรากฏว่า ตัวท่านได้ขึ้นไปโผล่บนสวรรค์ และได้มองลงมาข้างล่าง ก็เห็นขุมนรกต่างๆ เหล่านรกกำลังสวยวิบากกรรมที่ตนทำไว้ ท่านเล่าต่อไปว่า บนสวรรค์นั้นมีเหล่าเทพพบุตร เทพธิดาหล่อๆสวยๆทั้งนั้น เมื่อท่านได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นหนึ่ง ท่านก็เห็นวิมานหลังหนึ่งใหญ่โตมาก สร้างด้วยทองคำ ประดับประดาด้วยพิษนินจินดา ต่างระยิบระยับ หลวงปู่สวง จึงเอ่ยถามเทพบุตรว่า นี่เป็นของใคร เทพบุตรชี้มือลงไปยังเมืองมนุษย์ ปรากฏว่า บริเวณนั้นคือหมู่บ้านขามเท่า จังหวัดนครพรนม เห็นชายผู้หนึ่งชื่อนายพรมรังสี เป็นกำนันตำบลนนั้น เทพพระบุตรบอกว่า วิมานหลังนี้ เป็นของชายผู้นั้น เมื่อหลวงปู่ถามว่า ด้วยเหตุใด นายพรมมา จึงได้เป็นเจ้าของวิมานใหญ่โตเช่นนี้ ก็ได้รับคำอธิบายว่า สมัยที่ท่านหลวงปู่ศรีมหาวีโลออกทุดงมาถึงบ้านขามเท่านั้น ได้มีประชาชนเรียมใส เป็นจำนวนมากมาย กำนันพรมมา รังสี ได้ชักชวนชาวบ้าน ช่วยกันสร้างสารา ปฏิบัติธรรมถวายท่าน ด้วยอนนิสงส์ที่สร้างศาลา ถวายหลวงปู่ศรีพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำให้กำนันพรมมา ได้เป็นเจ้าของวิมานหลังนี้อยู่บนสวรรค์